ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนสายของ Hello s ส่วนนหึ่งโดยใช้สายของ Amazfit Bip นะครับ ก็ต้องแฮกนิดนึงฮะจะมา แนะนำวิธีเปลี่ยนสายนาฬิกา ของ Hello LS 0 1นะครับ ก็ผมก็ได้พอได้นาฬิกามาเนี่ยก็แบบว่า รู้สึกสีขาวผมเป็นคนเปื้อนง่ายครับ ก็เลยอยากได้สายนาฬิกามาเปลี่ยนเผื่อ เปลี่ยนสีบ้าง เปลี่ยนอารมณ์บ้างอะไรเงี้ยครับ เพราะว่าถ้าเกิดผมยืนขืนยังใช้สีขาวต่อไปเนี่ย มันจะมอมแมมแน่ ๆ เลย ผมก็เลยลองลองหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับ ในในช็อปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ มันก็ไม่มีสายของ Hello LS 0 1เลยครับ ทีนี้ผมก็หาดูไปเรื่อยๆ ก็เจอสายของอ a m a z Fit Bip นะครับ ซึ่งตัว a m a z Fit สาย a m a z Bip a m a z Fit Bip เนี่ย มันจะมีขนาดที่ 20 เซนนะครับ เอ้ย20 มิลนะครับ มันขนาดของสายเนี่ย มันจะ มันจะเล็กกว่า ขนาดความกว้างของสายมันจะเล็กกว่าของ iMac Fit นะไอของ L L Hello LS 0 1นะครับ แต่ว่าแต่ว่าตรงขั้วมันอะมันจะใหญ่กว่าครับเปรียบเทียบจากตัวนี้ นี่ฮะนี่คือขนาดของสายของ iMac Fit Bit นะครับผมสั่งมา 3 แบบ มีเป็นซิลิโคนสีแดง มีเป็นไนลอนแล้วก็มีเป็นสแตนเลส ซึ่งจริงๆ ขั้วของ iMac Fit Bit เนี่ย มันจะใหญ่กว่า ใหญ่กว่าของ Hello LS 0 1นะครับ เนี่ย ก็เลยแต่ว่าสั่งมาแล้วอะ่ะ อยากใส่อะ่ะทำไงอะ่ะ ก็เลยเอาวะไปลองหาวิธีดิ ให้มันเล็กลงวิธีการให้เล็กลงก็คือ ตัดขัด ถูออกครับ ซึ่งไอตัวซิลิโคนเนี่ยทำง่าย อีตัว ตัวไนล่อนเนี่ยก็เหนื่อยพอดูครับ แต่แต่ตัวสแตนเลสเนี่ยสงสัยผมต้องใช้เวลาสักสองสามวันนะครับ ทีนี้มาดูวิธีดีกว่าตัวซิลิโคนเนี่ย มันง่าย เพราะว่า มันสามารถใช้คัตเตอร์ตัดได้ วิธีการก็คือผมก็ข้อถอดสายเดิมของมันออกมานะครับ แล้วก็มาวัดครับมาเทียบดู แล้วก็มาร์คครับ มาร์กกับของมัน แล้วก็ใช้คัตเตอร์ฮะ พอเรามาร์กเสร็จเราก็ใช้คัตเตอร์ กดลงไปนะครับ กดทั้งสองข้าง ตัดอย่างเป็นทรงอย่างเนี้ยครับ เป็นบาก บากให้มันเว้าเข้าไปครับ เนี่ยฮะ เสร็จแล้วผมก็ครับ ก็เวลาซื้อซื้อสายของ a m a z f i t b i p มาเนี่ย เขาก็จะแถมไอตัว Quick Release มาให้นะฮะตัวพินเนี่ยครับ ตัวพินของตัวพิน Quick Release มาให้ ซึ่งไอตัวพิน Quick Release ของ Amethyst Flip เนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าของ Halo iOS 01 นะครับ มันกว้างกว่าครับ ซึ่งเอามาใส่ไม่ได้ แต่มันมีวิธีนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกทีหลัง คือเนี่ย มันใส่ไม่ได้ เนี่ยมันติด เพราะว่ามันกว้างกว่าประมาณเอ่อประมาณสองมิลนะครับ มันน่าจะคั่วคั่วอ่าควิกรีลิสพินควิกรีลิสของ สายอะแมสฟิตบิฟเนี่ยมันจะพับน่าจะประมาณ 22มิลส่วนขั้วของ Hello LS 0 1เนี่ย มันจะอยู่ที่ 20มิลครับ เนี่ยฮะผมก็เลยโอเค งั้นเรามี เรามีควิกพินควิกรีลีสของ ของตัวเดิมของมันแล้วก็ถอดออกมาครับพี่ถอดก็ดึงดึง ดันกลับเข้าไปก่อนแล้วก็งัดออกมาจากร่องนะครับเนี่ยฮะแล้วผมก็เอามาใส่กับสายที่ผมตัดไปแล้วนะครับของ a m e t h y s t Drip นะครับ เอาใหม่ เมื่อกี้เมื่อกี้พอดีทำทำพินล่วงลงไปใต้โต๊ะ หาอยู่ครึ่งชั่วโมงครับ กว่าจะเจอ กลับมาใหม่กลับมาอีกทีอ่ากลับมาเรื่องพินนะครับ ทีนี้เนี่ยเนี่ย เดี๋ยวผมเนี่ยผม เอ่อเทียบให้ดูเลยว่า ตัวฟิกรีลีสของอ์แมสฟิสบิฟเนี่ย ตัวบนนะครับ มันยาวกว่า ของ Hello iOS 01อยู่ประมาณน่าจะสองมิลนะครับ เกือบสองมิลเลยครับ เนี่ยฮะเห็นไหมครับ ก็คือมันใช้ได้นะครับ แต่ว่าก็คือมีวิธีก็คือเราก็เอาไปฝนก็ กระดาษทรายะครับ คือกดลงไปเลย กดกดไอตัวนี้ลงไป กับกระดาษทรายแล้วก็ฝนไปเรื่อยๆครับให้มันให้มันค่อยๆสั้นลงสั้นลง แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวนี้ให้ดูก่อน กับสายแมทฟิสบิฟที่เราที่เราตัดไปแล้วนะครับ ตัดตัดตัดเทียบกับตัวตัวเดิมของมันเนี่ยครับขนาดจะพอดีกัน ของผมจะงานหยาบนิดนึงครับ ตัดเกินไปหน่อยนึงเกินไปมิลนึง แต่ก็ใช้ได้ครับใส่ได้ ก็ก็ใส่ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยใช้ตัวยาวใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับ ดันดันเข้าไปตรง เนี่ยฮะรูรูมันมันจะแน่นนิดนึงนะครับ ก็กดเข้าไปครับ กดเข้าไปจนสุดเลยฮะปุ๊บดันเข้าไปเรื่อย ๆ ครับ มันก็จะเข้าล็อกของมันเองครับเนี่ย มันก็จะเข้าเข้าไปในในรูของตัวตัวร่องของสายสเต็ปเนี่ยครับ แล้วเราก็ดันให้มันพอดีกึ่งกลางครับ จะได้เวลาใส่จะได้ เนี่ยครับ เรียบร้อย แล้วก็เอามาใส่กับสายกับตัวเรือนของ Hello S01 นะครับ วิธีใส่ก็คือกดเข้าไปตัวนี้ก่อน แล้วก็ง้างตัว Quick Release ครับ แล้วก็ใส่เข้าไปจบ ก็ใส่เหมือนเดิมครับ กดเข้าไปทางนี้ ดันเข้าไป เรียบร้อย เรียบร้อยครับ อ่า แล้วก็ได้นาฬิกา สายนาฬิกาใหม่แล้วสวยเลย ครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนสายของ Hello S01 โดยใช้สายของ Amas Fit Bip นะครับ ก็ต้องแฮกนิดนึงฮะ ตัดนิดหน่อย เนี่ยฮะผมงานงานหยาบครับ มันก็เลยไปดูแหว่งๆนิดนึง แต่ว่าก็ไม่ซีเรียสครับ ก็ใส่ได้ ก็สวยอยู่ ครับ อ่าทีนี้ก็มาดูดู ส่วนที่เป็นสายไนล่อนครับ ตัวนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เบื่อก็จะเปลี่ยนสายตัวนี้อีกที ตัวนี้ก็เหมือนกันครับ มันมา มันก็ประมาณตัวนี้เลยฮะใหญ่เท่าตัวนี้เลย แต่ตัวนี้ผมมันง่ายหน่อยเพราะว่าผมใช้ตัวเนี่ยครับ วิธีก็คือกระดาษทรายครับ เราก็เอาวางไว้ขอบโต๊ะ ครับเนี่ยวิธีก็คือเราก็วิธีวิธี วิธีลดขนาดของขั้วสายอ m a t f ฟิสบิปเพื่อมาใส่ LS 0 1ที่เป็นที่เป็นขั้วขั้วแบบไม่ที่มันตัด ที่มันตัดด้วยคัตเตอร์ไม่ได้ครับ ที่เป็นพลาสติกหรือว่าเป็น เป็นสเตเลสเงี้ย ก็คือเราก็มาฝน กับกระดาษทรายกระดาษทรายหยาบนะครับ ที่ก็ที่เอามาวางไว้ขอบโต๊ะนะครับ แล้วก็เอาตัวสายเนี่ย กดลงไปตรงที่เป็นบากเนี่ยนะครับนี่ครับ กดลงไปแล้วก็ผนไปเรื่อยๆ ครับค่อยๆผนไป อันนี้ผมผนมาได้พอสมควรแล้ว อ่ามาแล้วครับโอ้ไปฝนมาอีกรอบหนึ่ง หายไปอีกมิลหนึ่ง ตอนนี้ก็พอดีเข้าได้แล้ว นี่เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเลยว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไง ใส่สายของเอาสายของสแมเอาสายสเต็ปของ a m a t f ิสบิบมาใส่กับ Hello LS01 นะครับ ต้องทำการดัดแปลงนิดนึง เนี่ยครับเรียบร้อยเข้าไปแล้ว ก็ได้สายใหม่มาอีกหนึ่งเส้น ตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็ให้นั่งผลก็คงนานนะครับ คงเป็นวันเป็นวันเลยแหละ ก็เดี๋ยวเวลาว่างแล้วค่อยทำแล้วกัน ตัวนี้ก็คงเป็นเส้นเส้นท้ายสุดนะครับ ที่จะใส่เอาไว้เวลาไปไปงานหรืออะไรอยากใส่ให้มันดูหรูหราหน่อยก็เอาตัวนี้ใส่ เป็นสายกับ์แมส h y สกับกับ LS 0 Hello LS 0 1นะครับตัวนี้ก็เป็นซีอาไนลอนครับ ผมก็ใส่ได้เรียบร้อยแล้ว ใส่สายได้เรียบร้อย ก็ต้องดัดแปลงนะครับ ไม่ใช่ของมันถ้าของมันมีขายก็โอเคอะแต่ผมไม่มีผมไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่มีก็ก็ต้องดัดแปลงเอา ตอนแรกคิดว่าจะมาใส่ได้เลยแต่ว่าขั้วมันดันใหญ่กว่าของเฮโลครับ ของอเมทฟิตจะใหญ่กว่าเฮโลประมาณ 2มิลก็ต้องหาวิธีกำจัดมันออกหั่นมันออกให้เหลือ 20มิลครับ เรียบร้อยครับ ผมก็ได้สายไนล่อนใส่อีกอันหนึ่งแล้ว สบายเลยหล่อเลย โอเค แต่ว่าผมจะใส่สีแดงก่อนนะครับ ช่วงนี้ชอบสีแดง ถอดออกมา เอาคลิกดิลิท ส่วนส่วนคลิกคลิกดิลิทที่แถมมากับสายของอ่าอะแมทฟิสบิฟเนี่ยวิธีทำก็เหมือนกันนะครับเราก็กดกดมันลงไปที่กระดาษทรายเลยครับ แล้วก็ฝนไปเรื่อยๆครับ กดให้ตัวพินมันหด เข้าไปครับ เพื่อก็ฝนไปเรื่อยๆครับ ให้มันสั้นลงสั้นลงเหลือ ั้หายมันให้มันหายไปสองมิลนะครับ ทั้งสองข้างเลยก็ได้ แต่ยังผมยังไม่ชัวร์นะครับ อันนี้แต่คิดว่าได้แหละแต่แต่ยังไงเราก็มีตัว quick release ของของเดิมมันอยู่แล้วครับ ก็เอามาใช้ได้อยู่แล้ว ก็แค่ถอดออกมาเปลี่ยนมาใส่กับของสายเนี่ยครับ ถอดออกมาได้ง่ายๆเลยผมจะเปลี่ยนใส่สีแดงก่อนนะครับ ยากก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่า Hello S LS 0 1สามารถเปลี่ยนสายสเต็ปได้ครับผม โดยการเอาสายของ a m a t h i s t Bip มาดัดแปลง มาแฮกมาตัด มาทำให้มันเข้ากันได้ โดยที่เราไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะมีสายของ Hello iOS 01มาให้เราเปลี่ยนนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็ไปหามาได้ครับ แล้วก็ถ้ามีเวลาผมผมแนะนำให้เป็นตัวซิลิโคนเนี่ยนะครับ มันทำง่ายกว่า เพราะว่าแค่ใช้คัตเตอร์ กดบนลงไปมันก็ขาดแล้วครับ มันค่อนข้างตัดง่ายครับ ส่วนในพวกอันนี้ก็ก็ต้องใช้ความพยายามที่แอดวานซ์ขึ้นนิดนึง แต่ก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหา ก็ถือเป็นออปชั่นเสริมอีกอันนึงนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทำตามได้ก็ ก็ดีครับ จะได้มีสายนาฬิกาเปลี่ยนสายสวยๆนี่ก็ดึกแล้วเดี๋ยวผม ใส่นาฬิกาแล้วก็จะนอน แล้วยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ที่ติดตาม ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ